ก่อนอื่นนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้แนะนำรายวิชาของอาจารย์สั้นๆค่ะว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างค่ะ ค่ะครูสอนวิชาอาเซียนศึกษานะคะ เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของอาเซียนนะคะ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างของภูมิภาคอาเซียนทางวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเมืองนะคะแล้วก็สังคมนะคะที่มีผลต่อสังคมโลกนะคะ แล้วก็มีการปรับตัวของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนค่ะ ค่ะเชื่อว่าผู้เรียนทุกท่านที่กำลังชมวิดีทัศน์อยู่ในขณะนี้นะคะ คงได้ศึกษาเนื้อหามาแล้ว และได้รับความรู้มาไม่มากก็น้อยนะคะ ซึ่งในวันนี้จะขอให้อาจารย์ได้ขยายความรู้ให้กับผู้เรียนให้มากขึ้นนะคะ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในโอกาสต่อไป ก็ขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่า การศึกษาอาเซียนศึกษาเนี่ยค่ะมีความสำคัญอย่างไรทำไมเราจึงต้องศึกษาเรื่องราวต่างๆ ของอาเซียนนะคะค่ะ อาเซียนศึกษาเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศนะคะ เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะคะ แล้วก็มีพัฒนาการที่หลากหลายทางวิถีชีวิต มิติของสังคมวัฒนธรรม การเมืองที่แตกต่างกัน เราจำเป็นต้องเรียนรู้อาเซียนในฐานะที่เราเป็นประชาคมโลกนะคะ การรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนทำให้เราได้เกิดการร่วมมือทางการค้า และมีบทบาท ปฏิสัมพันธ์กับสังคมโลกอื่นๆ เช่น ประเทศมหาอำนาจจีน อเมริกา แล้วก็สามารถจะขยายการค้าออกสู่เวทีโลกนะคะ เราจะไม่ต้องปรับตัวค่ะในการเรียนรู้เราและเพื่อนบ้านค่ะ ตอนนี้ทุกคนก็คงทราบกันดีแล้วนะคะ ว่าประเทศไทยเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน และมีการตื่นตัวจากทุกภาคส่วนมาระยะหนึ่งแล้วนะคะ อยากจะขอให้อาจารย์สรุปให้ฟังสั้นๆค่ะว่าจริง ๆ แล้วประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมด้านใดมาแล้วบ้างคะสำหรับประเทศไทยนะคะจะเป็นต้องเตรียมตัว ปรับตัวทัศนคตินะคะ อันดับแรกนะคะ ประเทศไทยควรจะมีทัศนคติในการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เราเป็นผู้ที่เข้าสู่กระบวนการผลักดันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เราก็ควรจะมีทัศนคติในการเรียนรู้เพื่อนบ้านของเรา อย่างท่องแท้และเข้าใจร่วมมือพัฒนากันนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็แข่งขันในเวทีโลกนะคะ แล้วเราสามารถพัฒนาทักษะของเรานะคะ เข้าสู่เวทีสากลได้อย่างรับรื่นค่ะ ค่ะแล้วในฐานะที่ประชาชนไทยเนี่ยค่ะเป็นนกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ อยากให้อาจารย์แนะนำค่ะว่าเราควรจะปรับตัวอย่างไรบ้าง หรือถ้าจำเป็นต้องพัฒนาความรู้และทักษะของตัวเองเนี่ยนะคะเราควรจะเริ่มจากจุดใดก่อนคะค่ะ ประเทศไทยสำคัญมากนะคะ ในการต้องพัฒนาทักษะความรู้หลายอย่างนะคะ คือประเทศไทยมีการพึ่งพาแรงงานจากต่างชาตินะคะ โดยเฉพาะแรงงานที่ใช้แรงงานที่ไรฝีมือจำนวนมาก เป็นอันดับรองจากประเทศสิงคโปร์เลยด้วยซ้ำนะคะ อันที่หนึ่งแรงงานของเรานะคะก็เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะขณะเดียวกันภาษาของเรา เรื่องภาษาอังกฤษก็จำเป็นนะคะเพราะเราเข้าสู่เวทีที่เป็นสากลมากขึ้นนะคะขอแนะนำนะคะเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนเราควรพัฒนา พัฒนาทักษะฝีมือประเภทที่เรียนรู้การใช้แรงงานเครื่องจักรนะคะพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับภาษานะคะสำหรับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านะคะและที่สำคัญการสื่อสารภาษาอังกฤษนะคะกับประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นภาษาสากลของอาเซียนค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะ ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ธีรารัตน์ทิพย์จรัสเมธานะคะ ที่ได้สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะ ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะ สวัสดีค่ะ